โครงสร้างของ MIT Apps Inventor โปรแกรม MIT App Inventor เป็นโปรแกรมที่สร้างขึ้นมาสำหรับการผลิตแอปพลิเคชันแบบง่ายๆ โดยจะมีสูตรการทำที่ผสมผสานระหว่างส่วนประกอบ components ที่จะตอบสนองกับเหตุการณ์ต่างๆ events ที่สร้างขึ้น จะตอบข้อสงสัยที่ว่า ทำไมแอปพลิเคชันจึงสามารถถามคำถาม ทำซ้ำ จดจำและติดต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ ในมุมมองของผู้พัฒนาโปรแกรมแอปพลิเคชัน จะสามารถแยกออกได้เป็น 2สส่วนคือ ส่วนของส่วนประกอบ และส่วนของพฤติกรรมหรือ behavior ดังจะเห็นได้ง่ายๆ จากลักษณะหน้าจอของโปรแกรม MIT App Inventor จะแยกหน้าต่างหลักๆ ออกเป็น 2สส่วนคือ หน้าจอ Components Designer สำหรับเลือกใช้ส่วนประกอบต่างๆ ที่จะทำแอปพลิเคชันและหน้าจอ Blocks Editor สำหรับโปรแกรมพฤติกรรมหรือการโต้ตอบระหว่างแอปพลิเคชันกับผู้ใช้งาน หรือโต้ตอบกับเหตุการณ์ภายนอกอื่นๆ ส่วนประกอบ Components Components แบ่งได้เป็นสองส่วนคือ แบบที่มองเห็นได้ visible และแบบที่มองไม่เห็น non visible แบบที่มองเห็นได้ คือส่วนประกอบที่สามารถมองเห็นเมื่อเปิดใช้งานแอปพลิเคชันเช่น ปุ่มกล่องข้อความ ตัวอักษร ซึ่งจะถูกเรียกรวมๆกันว่า ส่วนติดต่อผู้ใช้หรือ user interface แบบที่มองไม่เห็น เป็นส่วนประกอบ ที่เราจะไม่สามารถเห็นได้เมื่อเรียกใช้แอปพลิเคชันไม่ได้เป็นส่วนที่ใช้ติดต่อผู้ใช้งาน แต่จะเป็นส่วนเรียกฟังก์ชันเสริมต่างๆ ในเครื่อง เช่น text component ทำหน้าที่ประมวลผลตัวอักษรของ SMS location sensor components สามารถระบุที่ตั้งของเครื่องได้ text to speech component สามารถทำให้เครื่องพูดได้ ส่วนประกอบที่มองไม่เห็น เป็นตัวขับเคลื่อนเทคโนโลยีต่างๆ ที่เครื่องสามารถกระทำได้ ทั้งส่วนประกอบที่มองเห็น และมองไม่เห็น สามารถกำหนดค่าได้โดย properties หรือคุณสมบัติของส่วนประกอบ properties เป็นหน่วยความจำที่ใช้จดจำข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประกอบนั้น ๆ เช่น ส่วนประกอบของปุ่ม จะมีค่าคุณสมบัติคือ ความกว้าง ความยาว และการจัดวาง เพื่อแสดงผลรูปแบบของส่วนประกอบนั้นๆ คุณสมบัติของส่วนประกอบ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของผู้พัฒนา พฤติกรรม behaviors ในส่วนของส่วนประกอบ components จะเป็นศูนย์ที่ตรงไปตรงมาและเข้าใจได้ง่าย อาทิเช่น text box จะใช้แสดงรูปแบบของตัวอักษรและข้อความ ปุ่ม ใช้สำหรับการคลิก แต่ในทางกลับกันในส่วนของพฤติกรรมของแอปพลิเคชัน จะค่อนข้างซับซ้อนและเข้าใจยากกว่า พฤติกรรมเป็นการกำหนดว่าแอปพลิเคชัน จะทำการตอบสนองกับเหตุการณ์อย่างไร ทั้งในส่วนของการตอบสนองผู้ใช้ เช่น การคลิกที่ปุ่ม และจากเหตุการณ์ภายนอก เช่น SMS ที่ได้รับจากระบบโทรศัพท์ ซึ่งเป็นการยากที่จะกำหนดการโต้อตอบปฏิสัมพันธ์เหล่านี้ ทำให้การเขียนโปรแกรมเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งของโปรแกรมเมอร์ อย่างไรก็ตาม โปรแกรม MIT App Inventor ได้เตรียมบล็อกสำหรับการโปรแกรมพฤติกรรมการตอบสนองขั้นสูงไว้ บล็อกจะทำให้การโปรแกรมง่ายขึ้น มีลักษณะคล้ายการต่อพัซเซิลและจิ๊กซอ ซึ่งหากเปรียบเทียบการเขียนโปรแกรมแบบที่ใช้ตัวอักษรแล้ว จะทำให้ประหยัดเวลาไปมาก โดยที่ยังคงแนวคิดของการเขียนโปรแกรมไว้ MIT App Inventor ถูกออกแบบให้สามารถสร้างการโต้ตอบเหตุการณ์แบบเฉพาะได้อย่างง่ายๆ ซึ่งจะได้ศึกษาในลำดับต่อไป สูตรการทำแอปพลิเคชัน Recipe โดยทั่วไปการออกแบบซอฟต์แวร์มักจะถูกเปรียบเทียบกับสูตร หรือตำราต่างๆ แอปพลิเคชันทั่วไปจะมีสูตรการทำงานเป็นเส้นตรง เพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถทำงานตามที่ต้องการได้ ยกตัวอย่างเช่น หากต้องการสร้างแอปพลิเคชัน เกี่ยวกับธนาคาร เราจะเริ่มจาก A เริ่มการติดต่อระหว่างลูกค้ากับธนาคาร b สร้าง ทำธุรกรรม และปรับปรุงบัญชีลูกค้า จนถึงขั้นตอนที่ c. พิมพ์ยอดเงินคงเหลือ หรือข้อมูลลงบนหน้าจอ หรือจะพูดอีกแบบว่า เป็นกระบวนการ Input Process Output นั่นเอง